สวัสดีค่ะ ลูกน้ำดิบอนอาร์นะคะ วันนี้ค่ะ มาแชร์วิธีทำหมอนฟักทองใบใหญ่นะคะ เห็นขอกันมาหลายคนเลย อันนี้จะเป็นขนาด 14 นิ้วนะคะ ใหญ่มากนะคะ แล้วก็แน่นมากด้วยนะคะ ก็จะเป็นลายซ้อน 3 แถวแบบนี้นะคะ ค่ะ อันนี้คือผัง ขนาดอ่า14โดยทำหมอน14 นิ้วนะคะ อันนี้คือผังโดยย่อนะคะ เดี๋ยวน้องจะอธิบายให้ละเอียดนะคะ ตรงนี้คือทุกคนดูให้เข้าใจก่อนนะคะ แล้วเวลาไปลงตีลงกับผ้าเนี่ยมันจะง่ายเนาะอ่ะสมมุติว่านี่ผ้าหนึ่งผืนนะคะ ความความกว้างของผืนอ่าของของผ้านะคะ อันนี้คือความกว้างนะคะทุกคนอันนี้คือยาวมันจะยาวกว่านี้นะคะ แต่ว่าย่อมาใน A4 เนาะกว้างกว้าง 54.5เซนนะคะ ความความยาวตรงนี้ 148เซนนะคะผ้าหนึ่งผืนเราซื้อมาเมตรห้าสิบก็ได้ค่ะ เพราะว่าผ้าเมตรห้าสิบหนึ่งผืนเนี่ยเราจะทำหมอนได้สองชิ้นเนาะอ่าตรงนี้คือเส้นสีดำนี่คือขอบผ้านะคะ ให้วัดจากขอบผ้ามาเลยค่ะ มาถึงตรงนี้ก็คือ 11เซนนะคะ ช่องว่างตรงนี้คือ 11เซนเนาะช่องตรงนี้นะคะ มีทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8ช่องด้วยกันนะคะ8ช่องช่องในอ่าอันเนี้ยค่ะ ช่องหนึ่งอะ่ะก็คือ 1.5 เซนคูณ1.5 เซนค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะะเราจะตีช่องเนี้ยทั้งหมด 96 ช่องนะคะ มันจะยาวไปอีกเลย 96 ช่องเนาะตรงนี้พอได้ 8 ช่องปุ๊บตรงที่ว่างตรงนี้คือ 3.5 เซนนะคะ3.5เซนตรงนี้ก็ 1 ช่องสี่เหลี่ยมอะค่ะ 1.5เซนคูณ1.5เซนนะคะก็ยาวไปถึง 96 ช่องเลยนะคะ ตรงนี้ก็ 3.5เซนเหมือนเดิม อ่ะตรงนี้ก็คือเท่ากับกับ 8 ช่อง ตรงนี้ก็ 8 ช่องเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็ 11 เซนนะคะ ตรงนี้คือริมผ้า ส่วนด้านตรงนี้นะคะ ด้านขอบล่างกับขอบบน เราจะเว้นไว้ประมาณ2เซนนะคะ ขอบล่างกับขอบบนนะคะ อันคือ 148เซนเนี่ย ที่คือน้ำเผื่อ2เซน อย่างละ2เซนตรงนี้ให้แล้วนะคะ เพราะทั้งหมดมัน144 แล้วก็บวกอีก4เนาะ2ตรงนี้ 2 เป็น 148 นะคะ ผังอันนี้คือผ้าที่น้ำตีไว้ด้วยดินสอนะคะ คร่าวๆไม่ต้องให้ชัดมากนะคะ อาจลองมาเทียบกับผังดูนะคะ อันนี้คือเวลาเราซื้อผ้ามันจะเป็นริมอย่างนี้นะคะ ทุกคน ให้วัดจากริมนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะ ริมนี้เลยเนาะ ปุ๊บมาตรงนี้ตรงนี้ 11 เซนเราก็วัดมาตรงนี้ 11 เซนตรงนี้ 8 ช่องช่องละ1.5คูณ1.5 เซนเราก็ตีมา8ช่องปุ๊บ8ช่องตรงนี้3.5 ตรงนี้ก็ 3.5 เห็นไหมคะเทียบกับลองกับผ้าดู อันนี้ช่อง 1.5คูณ1.5 ตรงนี้ 3.5 ตรงนี้8ช่องแล้วก็ริมผ้าตรงนี้ 11เซนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนลายกันนะคะ ลายผังหมอนสามหมอนอ่าสามสามแถวนะคะ ลูกศรสามแถวนะคะ เราก็เริ่มจากแถวที่หนึ่งก่อนนะคะอันนี้คือแถวที่หนึ่งนะเริ่มจากช่องที่สองค่ะ ขีดแบบนี้นะคะ แล้วก็เว้นหนึ่งช่อง แล้วก็ขีดเว้นหนึ่งช่อง แล้วก็ขีดเว้นหนึ่งช่องแล้วก็ขีด ขีดจนสุดผ้าเลยค่ะ ก็คืออ่าขีดทับไปเลยเห็นไหมขีดไปจนถึง96ช่องเลยนะคะ ทุกคน พอไปต่อไปแถวที่สองกับแถวที่สามนะคะ จะเป็นคู่แล้ว ให้เราทำเริ่มจากช่องด้านล่างเลยค่ะ ทำเป็นลูกศรแบบนี้แล้วก็แบบนี้ เห็นไหมคะลูกศรแบบนี้นะ แล้วก็เว้นหนึ่งช่องแล้วก็เป็นลูกศรแบบนี้ เว้นหนึ่งช่องแล้วก็ทำตีศรแบบนี้ตีตีลายนะคะเขียนลายไปจนครบ96 ช่องนะคะ ต่อไปแถวที่ 4 กับ 5นะ อันนี้4กับ 5 ก็เริ่มเหมือนกันค่ะ เริ่มสอนเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้อยู่ช่องแรกแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็เริ่มช่องนี้ปึ๊บเห็นไหมคะมันจะสลับกันแล้วก็ไปต่อเลยค่ะ เว้นช่อง เว้นหนึ่งช่องแล้วก็ขีดขีดแบบนี้ ช่องที่แถวที่ 6 กับแถวที่ 7 อันนี้ก็ทำเหมือนเนี่ยค่ะ เหมือนแถวที่ 2 กับ3แบบนี้ขีดเขียนลายไปจนสุดช่องที่ 96 เลยนะคะ ช่องที่ 8 อันนี้สุดท้าย ก็คือให้ดูช่องแรกเห็นไหมคะ ขีดเดียวช่องนี้ก็ต้องขีดเดียวนะคะ อันนี้หันไปทางด้านซ้าย อันนี้ก็ต้องไปด้านขวาเนาะ ปึ๊บ ขีดหนึ่งเว้นหนึ่ง ขีดหนึ่งเว้นหนึ่งนะคะ ยาวไปจนถึงช่องที่ 96 เลย โอเค ฝั่งนี้เสร็จต่อไปมาแถวตรงกลางค่ะ อันนี้แถวนี้นะคะ ตรงกลางก็คือขีดเดียวให้เริ่มเหมือนกันนะคะให้เริ่มจากช่องเดียวกันเห็นไหมคะ อันนี้ก็เริ่มที่ช่อง2อันนี้เริ่มช่อง 2 อันนี้ก็ต้องเริ่มช่อง2ให้ขีดแนวนี้ค่ะ แล้วก็เว้นหนึ่งช่อง ขีด เว้นหนึ่งช่องขีดนะคะ ขีดไปจนถึงช่องที่ 96 เลยนะคะอ่ะโอเค ต่อไปมาฝั่งนี้กันบ้าง ฝั่งนี้ค่ะทุกคนขีดแรกเริ่มช่องที่สองเหมือนกันคะขีดแรกต้องตรงกันนะคะ ตรงเนาะปุ๊บ แต่อันเนี้ยมันจะหันสอนไปคนละทางกันกับอันนี้นะคะ หันไปด้านนี้ค่ะ หช่ไหมคะ ก็เว้นหนึ่งช่องแล้วก็หันไปด้านนี้ ขีดไปจนครบช่องที่ 96 เลยนะคะ ต่อไปอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นสอนหัวขึ้นใช่ไหมคะ อันนี้ก็ต้องสอนหัวลงกลับกันนะคะ สอนลงมา ขีดตำแหน่งเดียวกันค่ะ แต่แค่กลับหัวลูกสอนแบบนี้ แล้วก็เว้นหนึ่งช่องแล้วก็ขีดแบบนี้ กรีดให้สุดยาวไปจนถึงช่องที่ 96 นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ลูกศรลงสลับกันค่ะ ลูกศรลงนะคะ อีกครั้งนึงค่ะสอนลงสลับกันไปเลยค่ะขีดช่องจนไปถึงช่องที่ 96 เลยนะ ช่องสุดท้ายแล้วค่ะ แถวที่ 8 อันนี้ ให้ดูช่องตรงนี้ค่ะ ให้สอนกลับกันอย่างนี้ ปึ๊บ เห็นไหมคะ ส่วนใครที่จำไม่ได้ก็ให้จำผังอันนี้ไปนะคะ อันนี้คือตัวอย่างผังคร่าวๆธรรมดาเนาะ อันนี้ยังไม่ได้เขียนลายผ้านะคะ ก็ลองมาเขียนลาย เอาลายที่เราเขียนบนกระดาษเนี่ยค่ะ มาเขียนลายนี้นะ เราก็เขียนลงไปบนผ้าค่ะ ก็คือถ้าทุกคนเข้าใจแผ่นผังแล้ว ทุกคนก็จะไม่งงเวลาเขียนบนผ้านะคะ ตีทั้งหมดเนี่ยค่ะ มือใหม่ก็คือแนะนำให้ขีดเขียนลายบนผ้าทุกช่องนะคะ เขียนไปทั้งพืนเลยค่ะ ร็จแล้วนะคะเราตีผ้าตีลายทั้งหมดลงบนผ้าแล้วนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนด้านนี้คือด้านที่เราซื้อมาจากทางร้านใช่ไหมคะด้านนี้คือเราอีกฝั่งนึงที่เราตัดแบ่งครึ่งใช่ไหมคะมันจะเป็นขอบผ้ารุ่ยๆออกมาแบบนี้ เก็บขอบตรงนี้นะคะ ไม่ให้มันรุ่ยด้วยการใช้ไฟแช็กลนขอบตรงนี้นะคะ อันนี้คือน้ำลนมาแล้วนะจะไม่รุ่ย หรืออีกวิธีนึงก็คือพับริมขอบแบบนี้แล้วก็เย็บสอยอ่าการผ้ารุ่ยนะคะ ต่อไปค่ะทุกคนเอาด้านที่ตีตารางขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ ขอบเส้นตรงนี้สองเซนที่เราเว้นไว้กับขอบบนตรงนี้ 2 เซนเหมือนกันที่เราเว้นไว้ มาประกบติดกันให้ตรงนะคะ กลัดทั้งหมดเสร็จแล้วเห็นไหมคะสมมติว่าเสร็จแล้วนะคะ เราก็เย็บจากมุมนี้ค่ะ เย็บมาอีกฝั่งหนึ่งให้เรียบร้อยนะให้ติดกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเย็บกันก่อนนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้เห็นไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเนาะต่อไปเราก็จะ เย็บลายกันค่ะ ให้ดูกระดาษดีกว่าเนาะ เดี๋ยวจะเริ่มจากแถวที่หนึ่งก่อนนะคะ ให้ทำทีละแถวนะคะ เวลาเย็บเย็บทีละแถวเนาะ อย่างนี้นะคะ แถวที่หนึ่งนะ เวลาเย็บอะค่ะ ให้ใช้ได้สีเดียวกับผ้านะคะ อ่ะ อันนี้พอเห็นชัดขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะ แถวที่หนึ่งคืออันนี้เนาะแล้วก็เวลาเย็บนะคะให้สกิดมุมผ้านะคะ ของอีกฝั่งหนึ่งตามแนวเลยนะคะ สกิดมุมผ้าฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปจบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้ชิดดึงผ้าชิดเข้ามาให้เข็มอย่าเพิ่งดึงเข็มออกนะคะให้ชิดเข้ามาแล้วเราค่อยเย็บค่ะเย็บสักสองสามครั้งนะคะ เคแล้วก็ล็อกได้ ได้แล้วนะคะ ต่อไปก็ทับเว้นเห็นไหมเว้นช่องตรงนี้แล้วก็มาเย็บสกิดมุมผ้าแล้วก็มุมผ้าอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็ดึงรูปผ้าให้ชิดกัน จับผ้าแล้วก็ ตึงเข็มได้ตรงนี้ให้มันหย่อนหย่อนไว้นะคะ อย่าตึงนะคะ ให้รวม ๆ ไว้แบบนี้แล้วก็เย็บหนึ่งสองสามรอบนะเห็นไหมคะแล้วก็ทำแบบนี้ ยาวไปจนครบเก้า 16 ช่องเลยค่ะ มันจะใช้เวลาหน่อยนะคะ ละเอียดนิดนึง สมมุติว่าเราเย็บไปถึง 96 ช่องแล้วนะคะ ต่อไปเราก็มาดูอีก อ่าช่องที่ 2 อ่า 2กับ3เนาะก็คือลายลูกศรแบบนี้ให้เริ่มจากมุมด้านล่างค่ะ สกิดมุมด้านล่าง แล้วก็สกิดมุมตรงกลางอันนี้ ด้านบนอันนี้ ปึ๊บ เสร็จแล้วก็ม้วนเข็มค่ะ มาสกิดอีกมุมด้านล่างตรงนี้ ตามรอยที่เราตีไว้ที่เราขีดลายไว้นะคะ อ่ะได้แล้วก็จับผ้ารูดเข้าหากันแบบนี้ แล้วก็เย็บเลยค่ะ มันก็จะเป็นกระจุกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวดูใหม่อีกครั้งนะคะ มุมผ้าตรงนี้นะคะแล้วก็มุมผ้าด้านบนปึ๊บแล้วก็อย่าเพิ่งเอาเข็มออกนะคะม้วนเข็มลงมาม้วนเข็มลงมา ก็คือมุมด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคะปึ๊บสกิดเสร็จแล้วแล้วก็จับทั้งสามมุมค่ะ รูดติดเข้าหากันแบบนี้ รูดติดกันเสร็จแล้วก็เย็บ ตรงนี้ก็ได้ให้มันหลวมๆไม่เหมือนเมื่อกี้นะคะ แล้วก็เย็บติดกัน ก็จะได้เป็นแบบนี้ อ่ะ เดี๋ยวดูเร็วๆอีกครั้งนะคะ นี้เราก็เย็บเรื่อย ๆ จนถึงช่องที่ 96 แล้วก็ต่อไปมุมนี้ก็เย็บเหมือนกันค่ะ1 2 3มุมนี้ก็ 1 2 3 เหมือนเดิม อ่ะ ส่วนมุมปลายอ่าช่องที่8นี่ช่องสุดท้ายนะคะ ก็เย็บจากข้างล่างไปด้านบนนะคะ ให้เย็บจากข้างล่างไปด้านบนนะอ่ะ ช่องนี้ก็เหมือนกันค่ะทำแบบเดียวกันหมดเลยค่ะ อันนี้ก็เย็บจากล่างขึ้นบนนะคะ อันนี้ก็ล่างขึ้นบน ส่วนสอนตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็คือให้เราสมมติเราเย็บหมดเสร็จแล้วใช่ไหมคะสมมุติเราเย็บหมดแล้วเอ๊บเราก็พลิกผ้ามา มาเริ่มด้านนี้ แล้วก็เริ่มเหมือนกันค่ะ มันจะได้เป็นฝั่งเดียวกันเราจะได้ไม่งงเนาะโอเค เดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็บฝั่งนี้เสร็จนะเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้ให้ดูค่ะ นี่นะคะคือแถวหนึ่งเย็บเสร็จแล้ว แล้วก็ตรงกลางก็เย็บไปแล้วนะคะ อันนี้คือแถวนี้เสร็จไปแล้ว แล้วก็ตรงกลางนี่ก็คือนี่เส้นตรงนี้เลยเย็บเสร็จไปแล้ว ต่อไปก็คือซี่ขวาด้านนี้นะคะยังไม่ได้เย็บ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเย็บกัน อย่าให้ดูด้านหน้านิดนึงชเวฟชเวฟนี่เป็นเกล็ดสอนแบบนี้เลยเกล็ดคล้ายพญานาคเลยเนาะแต่มันเป็นรูปอ่ารูปสอนเห็นไหมคะสอนลงอย่างนี้ เริ่มสวยแล้ว เรามาเรื่องของเรานะคะ อันนี้ด้านนี้เห็นไหมคะ เสร็จแล้วต่อไปเริ่มด้านนี้ให้เราคลิก แล้วก็เย็บเหมือนเดิมค่ะ มันจะอยู่ทางด้านซ้าย มันจะทำให้เราเย็บง่ายกว่า ถ้าเราพลิกมาด้านเนี้ยมันจะเราเราเองอาจจะเย็บยากนิดนึงนะ เพราะว่าถนัดขวาเนาะอ่ะให้มาอยู่ด้านซ้าย เราจะใช้มือขวาสะดวกนะคะ ก็เริ่มเย็บเหมือนเดิม เริ่มทีละแถวนะคะ เย็บจากนี้นะคะ ขึ้นไปจนสุดรอบผ้าเลย แล้วก็มาเริ่มเย็บมุมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทำจนครบเลยค่ะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็บเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะ ทั้งสองฝั่ง นี่เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเนาะ แล้วค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจับจีบผ้าด้านข้างนะคะ ที่เราเริ่มจากนี่ค่ะ ดูว่า ดูตรงขอบเนี่ยค่ะ มันจะเป็นทิวของมันมาแล้วเห็นไหมคะ แบบนี้นะคะแต่ละอันแต่ละช่องมันจะมีทิวของมันอยู่แล้ว แล้วก็จับปีกตามได้เลยค่ะ ข็มเย็บตัดติดไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งแถวเลยค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะก็เห็นไหมคะมันก็จะมาชนกันให้เรารูดปลายเลย รูดปลายให้ชิดกันติดกันเลยนะอ่าแล้วก็มัดเชือกไปเลย มานี้นะคะ ช่องตรงนี้ก็จะแน่นมาก ต่อไปเราก็มาอีกฝั่งหนึ่ง เราก็ทำเหมือนกันค่ะแต่ฝั่งนี้ก็คือเย็บจับจีบ แล้วก็เย็บเนาไปก่อนนะคะ จับจีบแล้วก็เย็บไปก่อนเอาละค่ะเย็บทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะ เราค่อยๆดึง แต่ไม่ต้องดึงให้มันชิดทีเดียวนะคะ ให้ดินกว้างๆก่อนแบบนี้นะคะให้มือเราใส่ไว้ได้นะมัดเป็นเงื่อนกระตุกก่อนนะแบบนี้ก่อนนะคะ แล้วเราก็เอาใยสังเคราะห์ค่ะ ค่อยๆยัดเข้าไปในในหมอนจับไปได้สักพักนะคะ ให้มันแบบ้นแน่นแล้วก็เอาไม้ค่ะ ไม้อะไรก็ได้ค่ะกระทุ้งกระทุ้งให้มันให้ใยสังเคราะห์เข้าไปแน่นๆนะคะ เข้าไปตามร่องของหมอนได้ อันนี้ก็คือเมื่อกี้อ่ะมันเห็นว่ามันบางไปนะก็เลยขอเพิ่มเชือกให้มันทบกันอีกอีกรอบหนึ่งนะคะ มันก็เลยดูหนาขึ้นกว่ารอบแรกเนาะเมื่อเรายัดเสร็จแล้วนะคะ ให้เราแกะปมออก แล้วก็ดึงช่องตรงนี้ค่ะ ให้ช่องมันเล็กลงโอเค เล็กลงแล้วแล้วก็มัดนะคะ เมื่อเราผูกแน่นแล้วนะคะ ให้เรายัดใยสังเคราะห์เข้าไปเพิ่มนะคะ เอาให้แน่นให้แบบลูกมันตึงเลยนะคะเราดูว่าตรงไหนที่ยังไม่เสมอกันแล้วก็ยัด ยัดเข้าไปให้แน่นเนะทั้งหน้าแล้วก็หลักนะคะยัดไปให้แน่นเลยค่ะ เอาละค่ะเมื่อเรายัดตามที่เราคิดว่าแน่นแล้วก็เราชอบพอใจแล้วนะคะ ตรงนี้กลีบเนี้ยเราก็มาจัดให้มันเรียงให้มันไปแนวทางเดียวกันนะคะจัดเรียงกันทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยค่ะ อันไหนที่มันยังไม่ซ้อนกันเราก็ตะกุยผ้าให้ให้เห็นเป็นรอยกลีบชัดๆนะคะ ต่อไปเรามาทำกระดุมปิดกันนะคะ อันนี้ก็คือใช้ใช้กระดุมประมาณ 3.5 เซนนะคะ จริงๆ มันต้องใหญ่กว่านี้นะคะ บางคนก็ใช้แบบปั๊มเลย แต่ว่าร้านไม่มีนะคะ ก็เลยใช้ที่มันหาได้นะคะ ก็คือกระดุมแล้วก็เศษผ้าสีเดียวกับหมอนเนี่ยแหละคะ่ะ 1 ชิ้นก็คือขนาดก็ให้พอ แล้วก็ปิดมิดนะคะแบบนี้จำนวน2ชิ้นด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็เย็บขอผ้าเอาด้านด้านเงาเงามันมันนะคะ ด้านถูกไว้ด้านนอกนะคะนี่ก็เย็บเนาไป แนะนำนะคะ ถ้าใครทำขายก็คือ ปั๊มกระดุมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ มันจะได้สวยๆเนาะ อันนี้น้ำใช้แบบอุปกรณ์ที่หาได้นะคะ ไม่มีตัวปั๊มกระดุมด้วยก็เลยใช้กระดุมใหญ่นะคะ มาแทนก่อน โอเคเสร็จแล้วก็ดุมใส่เข้าไปกรูด แล้วก็พันนะคะ เอาให้แน่นเลยค่ะ แล้วก็ยึบไปยึบมาให้แข็งแรงอีกชั้นหนึ่งค่ะ ร็จแล้วก็ใช้ไฟแช็กนะคะหล่นผ้าใช้เข็มอันนี้ก็คือมีเข็มร้อยมาลัยนะคะ ถ้าใครมีเข็มที่มันหนากว่านี้อ่าหมายถึงว่าไม่อ่อนนะคะ ก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เลยเอาที่มันยาวๆค่ะ และได้ตรงนี้ขอเป็นแข็งแรงหน่อยนะคะ อันนี้ก็ใช้ไหมพรมอีกเช่นเคย อันนี้ใช้ได้อะไรก็ได้นะแข็งขอแข็งแรงแข็งแรงหน่อยเย็บค่ะเย็บกระดุมเสียบให้ทะลุไปเลย แล้วก็มัดตรงมัดลายด้วยกันค่ะ มัดปมไปเลยเนาะแล้วเราก็เสียบจากฝั่งหนึ่งให้ทะลุอีกฝั่งนะคะเอากระดุมอีกนิดนึงนะคะก็เสียบกลับเหมือนเดิมเสียบตรงรูค่ะให้ทะลุแล้วก็มาเสียบ ตรงกระดุมอีกรอบนะคะ เสียบอีกครั้งนึงค่ะเช็คกลีบด้านหน้าด้านหลังให้เรียบร้อย แล้วก็ดึงเลยค่ะ ดึงให้มันยุบลงไปเป็นบุ่มตรงนี้นะคะบุ่มเยอะบุ่มมากก็แล้วแต่นะคะ อันนี้คือถ้าดึงไม่ไหวนะคะก็คือใช้ดินสอช่วยดึงมันก็มัดเลยค่ะ ก็บได้ให้เรียบร้อย ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะ หมอนฟักทองใบใหญ่ของเราขนาด 14 นิ้วนะคะ เขาคร่าวประมาณนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ